ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนทริปปัตตี้ผู้ช่วยส่วนตัวในทุกการเดินทางสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวนั้น ย่อมเข้าใจดีว่า การเดินทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป บางครั้งก็อาจมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับ ใช่แล้วค่ะ ผู้ประกอบการไทยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด มาคอยช่วยเหลือนักเดินทางให้ท่องเที่ยวทั่วไทยได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วค่ะ บริษัททริปบัตดี้จำกัดพัฒนาแอปพลิเคชันทริปบัตดี้มาช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักเดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาจเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิดระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่นพาสปอร์ตและทรัพย์สินสูญหาย เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย ถูกหลอก ซึ่งทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึก และเสียค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหานักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทริปบัตดี้ได้ทันที โดยแอปพลิเคชันจะประสานงานไปยังตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่บริการท่องเที่ยว ที่ A Tourist Assistant พร้อมบอกตำแหน่งที่เกิดเหตุด้วย ยระบบ GPS ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกที่ สร้างความอุ่นใจ และความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวขณะที่อยู่ในประเทศไทย ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000